พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน ชุดตรวจโควิด -19 ด้วยเทคนิคแลมเปลี่ยนสีแบบง่ายในขั้นตอนเดียว การตรวจหาเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด -19 มีค่าใช้จ่ายสูง ต้องใช้เวลาเครื่องมือราคาแพง และผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งในการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อจำนวนมากก็ต้องใช้งบประมาณสูงขึ้นไปอีกครับ การพัฒนาชุดตรวจที่ใช้งานสะดวก มีความแม่นยำ ทราบผลไว ต้นทุนต่ำ จะช่วยเพิ่มความสามารถในการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการระบาดของโรคได้ค่ะ นักวิจัย สวทช พัฒนาชุดตรวจหาเชื้อไวรัสซาโควี2ที่เป็นสาเหตุของโรคโควิด -19 โดยใช้เทคนิคแลมเปลี่ยนสีแบบง่ายในขั้นตอนเดียว ให้ผลการทดสอบภายใน 75 นาที สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า โดยหากสีของสารละลาย เปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีเหลือง แสดงว่ามีการติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด -19 แต่หากสียังคงเป็นสีม่วง แสดงว่าไม่มีการติดเชื้อ โดยความร่วมมือกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิ ิดลปัจจุบันชุดตรวจนี้มีความแม่นยำ และเตรียมขยายผลไปสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรมต่อไป วิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000